ตัวแปรและหน่วยความจำการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ก็เหมือนกับการทำงานในสมองมนุษย์ ซึ่งต้องอาศัยการจดจำข้อมูล โดยการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ รับข้อมูลเข้ามาทำให้เกิดกระบวนการรับรู้รับจำในสมองมนุษย์ เมื่อจำเป็นจะใช้ข้อมูล สมองจะเรียกข้อมูลนั้นออกมาจากหน่วยความจำเช่นเดียวกับระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ใช้งานเรียกใช้คำสั่งบนคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะทำการเรียกข้อมูลจากหน่วยความจำแล้วนำมาประมวลผล เพื่อออกมาเป็นผลลัพธ์สำหรับผู้ใช้ต่อไป การเรียกใช้ข้อมูล หลังจากที่ข้อมูลถูกจดจำโดยคอมพิวเตอร์ นับเป็นความสามารถที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ เหตุเพราะ คอมพิวเตอร์มีความแม่นยำในการจดจำข้อมูล มีความผิดพลาดน้อยมาก แตกต่างจากมนุษย์ ซึ่งสามารถเสื่อมหรือลืมความจำได้ การจดจำข้อมูลของคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นที่หน่วยความจำ memory คอมพิวเตอร์จะทำงานตามลำดับคำสั่งในโปรแกรม ภายในโปรแกรมจึงต้องสั่งให้คอมพิวเตอร์จดจำข้อมูล สั่งเรียกใช้ หรือสั่งเปลี่ยนค่า พื่อให้จดจำค่าใหม่แทนค่าเดิม การจดจำค่าต่างๆของคอมพิวเตอร์ จะมีจุดอ้างอิงตำแหน่งเสมอ หรือเรียกว่า address เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทราบ ว่าควรจะเรียกใช้ข้อมูลที่ถูกเรียกที่จุดไหน และเป็นข้อมูลตัวใด การทำงานกับข้อมูลที่จดจำไว้ กลไกที่ใช้ในการ อำนวยความสะดวกในการสั่งให้จดจำข้อมูลคือ ตัวแปร หรือ variable เมื่อตัวแปรเก็บข้อมูลแล้ว จะมีการจดจำข้อมูลที่หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้น ค่อยนำข้อมูลไปใช้เมื่อต้องการ เช่นนำไปคำนวณ เปรียบเทียบนำไปใช้ประกอบการทำงานของโปรแกรมต่างๆ การนำไปกำหนดค่า หรือคุณสมบัติของส่วนประกอบในโปรแกรม ตัวแปรสามารถสร้างขึ้นมาได้มากเท่าที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่รองรับ เพราะฉะนั้น ตัวแปรจึงเป็นสัญลักษณ์แทนตำแหน่งหน่วยความจำ ที่ใช้จดจำข้อมูล โดยมีประเภทข้อมูลของตัวแปร เป็นตัวบอกขนาดหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลนั้น เมื่อต้องการให้คอมพิวเตอร์จดจำข้อมูล จะต้องสร้างตัวแปร และกำหนดค่าให้กับตัวแปร การสร้างตัวแปร เป็นการจองพื้นที่ให้กับหน่วยความจำ โดยตัวแปรเปรียบเทียบกับตำแหน่งหน่วยความจำที่ได้จองไว้ ประเภทข้อมูลของตัวแปร คือขนาดของหน่วยความจำที่จองไว้ การกำหนดค่า หรือการตั้งค่าให้ตัวแปร เปรียบเหมือนกับการสั่งให้จดจำข้อมูล ในตัวแปรหนึ่งตัว จะมีองค์ประกอบดังนี้ 1. ชื่อตัวแปร คือตำแหน่งหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล ตัวแปรทุกตัวต้องมีชื่อกำกับและห้ามซ้ำกัน 2. ประเภทของข้อมูล เป็นการกำหนดประเภทข้อมูล เพื่อระบุค่าข้อมูลว่า เป็นแบบใดสามารถรองรับข้อมูลประเภทใด มีขนาดเท่าไหร่ 3. ข้อมูล คือค่าข้อมูลปัจจุบันที่ถูกจดจำไว้ จะต้องสอดคล้องกับประเภทของข้อมูล ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกสั่งให้เปลี่ยนเท่านั้น 4. กลุ่มค่าข้อมูลที่เป็นไปได้ในการจดจำคือ ช่วงของค่าข้อมูลที่สามารถเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของตัวแปร ในโปรแกรม MIT App Inventor เมื่อทำการสร้างตัวแปร จะไม่สนใจขนาดเนื้อที่หน่วยความจำที่ใช้จดจำข้อมูลของตัวแปรทำให้ผู้ใช้สามารถมุ่งความสนใจไปที่หน้าที่ของตัวแปรได้เพียงอย่างเดียว ใน MIT App ผู้ใช้ จะพบกับส่วนประกอบที่มองเห็นได้ เช่น ปุ่ม ป้าย ข้อความ กล่องข้อความ แต่ละอย่างจะมีการกำหนดค่าตัวแปรต่างๆ โดยสามารถกำหนดได้ที่หน้าต่าง properties ซึ่งค่าที่กำหนดได้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของระบบ ซึ่งจะเป็นการตั้งค่าการปรากฏของส่วนประกอบนั้นๆ นั่นเอง ตัวอย่าง ส่วนประกอบของแคนวาสจะมีค่าที่ให้ปรับแต่งหลากหลายประเภท เช่น ค่า Background Color ค่า Paint Color ค่าเหล่านี้ จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำเกี่ยวกับสี Background Image เป็นการเก็บชื่อไฟล์ที่ต้องการนำมาเป็นภาพพื้นหลัง คุณลักษณะการแสดงผล visible มีค่าเป็นบูลีน คือค่าจริง หรือเท็จถ้าเป็นจริงให้แสดงผล หากเป็นเท็จจะไม่เกิดการแสดงผล ค่า width และค่า height เป็นค่าที่ใช้กำหนดขนาดของแคนวาสเมื่อตั้งค่าในหน้าจอการออกแบบส่วนประกอบแล้ว เราได้กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับส่วนประกอบนั้นๆ ซึ่งค่าเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเขียนรหัสโปรแกรมแบบบล็อก สำหรับการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆได้ในภายหลังนั่นเอง